โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมซีนอนสล็อตนะครับ ก็ตอนนี้เราอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ 24ถามออโต้นะครับคุณผู้ชมมาเจอกันในเกมการเนชาฟอร์จูนนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ผมจะไปเวลา18นาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะโอเค ทุนมาหมื่นหนึ่งนะครับนะตอนนี้นะ เอาไงดีคุณผู้ชมครับไม้แรกขอเบาๆก่อนแล้วกันนะไม่ซื้อเยอะนะครับนะ เออเอาสักสามพันเจ็ดโอ้ เยอะไปสามพันพอคุณผู้ชมครับยังไงก็รับชมรับฟังผู้ความบันทึงเท่านั้นนะครับอย่าทำตามบริการเตือนแล้วนะครับผมมาไม่มาวัดกันไม้แรกไม่ได้นะคุณผู้ชมครับวัดกันไม้แรกไม่ได้นะครับถ้าทรงสวยก็จะไปต่อนะครับทรงไม่สวยก็จะเบ็ดเอาแล้วกันนะ อยากเจอบังนะคุณผู้ชมบังก็ได้แม่ก็ดีครับ สแคตเตอร์ไหมเพื่อนนี่มาครับ กครับคุณผู้ชม แตกไม่เยอะนะ ได้มาไม่ถึงพันครับ ซื้อไปสองซื้อไปสามพันนะเนี่ยโอ้หายไปสองพันสี่ครับ เรียบร้อยครับจะบ้ากันละมังเทอร์โบแล้วกันนะ พอติดตั้งเทอร์โบ โดนทุกโชสแคตเตอร์อยู่ไหน บังไม่เพื่อน เอาบังมาดิแถวแรกแถวสองอ่ะ บังหน่อยเพื่อน โอ้ยแถวแรกแถวสองพลาดอย่างแรงครับคุณผู้ชมทำมานี่คือวายสามช่องเลยนะครับ คุณผู้ชมครับสองสามสี่นะ นั่นไงอะไรอีก อะไรอีก คุณผู้ชม แม่แถวสองไม่มาครับ โอเค ขออีกไม้แล้วกันนะคุณผู้ชมสามพันครับ ขออีกไม้แล้วกัน เฮ้ยได้เปล่าเอ้า สวยครับอ่ะ คุณผู้ชมครับ ขออีกไม้หนึ่งแล้วกันนะเอาอันนี้แหละ ไม้เดิมสามพันครับมาหนึ่งหมื่นนะครับดูนี่จะได้บวกไหม ผู้ชมไม่จ่ายครับสิบแถวสองโอ้ ไม่จ่ายคุณผู้ชม อะไรวะยัดแค่กูได้มาร้อยแปดสิบซื้อไปสามพันนะ โอ้ ครับ เห็นทีไม่ได้แล้วนะตรงนี้ครับ ต้องเจอละ มาคุณผู้ชมครับหมดก็คือหมดนะครับนะจะทำตามเดยดขาดเด้อหมดไปครึ่งยังต้องพอนะครับคุณผู้ชมไม่พอเดี๋ยวเหมือนผมครับอย่าเด้ออย่าอย่าเด้อสูสิบแถวสองไม่ได้ครับเอามาดิอ้าวสวยครับโอ้ 700ก็ไม่มาคุณผู้ชมครับ700ก็ไม่มานะเหลือ3,000ครับซื้ออะไรก็ไม่ได้แล้วมั้งผมว่าโอ้โหครับ ต้องปล่อยให้มันมาเองแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมครับ ต้องปล่อยให้มันมาเองแล้วนะตามไม่ทันแล้วครับคุณผู้ชมันตามไม่ทันครับ เอ้า โอ้โหครับพูดปุ๊บมาปั๊บสวยมากดูที่จะจ่ายไหมของฟรีคุณผู้ชมไม่แน่นะครับอาจจะจ่ายนะ ไม่มากก็น้อยแหละคุณผู้ชมผมออกมาหนึ่งหมื่นนะครับขอมากกว่าหมื่นนะโดนป่ะโดนป่ะโดนครับผมเจ็ดร้อยแปดสิบเฮ้ยคุณผู้ชมครับไม่แน่ อาจจะถึงนะเนี่ย 7,800แล้วครับ แต่ภาพรวมคือตามนะอยากเจอแม่กับบังอะ่ะ ต้องทำยังไงตัวเดียวกันเรียบร้อยสวยล่วงมาดิโอ้ยแบกกับบังไม่มานั่นไงคุณผู้ชมครับลั่นยิงด้วยครับ เจแถวแรกเออเจอแล้วครับบังโชว์อะไรโอ้ยโอเคกำไรเท่าตัวครับ เรียบร้อยคุณผู้ชม ม่งเอ้ยของฟรีเสือกมาครับลุงนี้กูก็ไม่ซื้อสักก็ดีนะของฟรีแม่งเสือกมาเฉยเลยครับคุณผู้ชมปกติสของฟรีจะไม่ได้เลยนะสำหรับซีนอนนะครับซีนอนเจอไม่ไม่ไม่เจอเลยนะของฟรีเนี่ยหรือว่านานๆทีแล้วกันนะผมจะเจอครับอ่ะโอเคบอกพอละคุณผู้ชมครับไม่จ่ายก็พอนะครับนะโอ้เลิกเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมยังไงก็ ช่วยกดติดตามเฮ้ยมา มาโอ้โหทำนี่แล้วสูไปเลิกครับคุณผู้ชมยังไงก็ช่วยกดติดตามกดติดใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะบวกมาสองบวกมาหมื่นสี่ครับโอเคเรียบร้อยครับรู้เรื่องกระเบื้องแตกคุณผู้ชมครับ ยังไงก็ช่วยกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะ พอละคุณผู้ชมผมไม่ไปต่อแล้วนะเออนะครับไปต่อก็อาจจะหมดตูดนะครับนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอ ตารัวไปก่อนละเด้อบายบายจุบุจุบุเไปจบ โอเคครับ คุณผู้ชมครับ เอายังอีก ยังอีกอ่ะยังก็ไปต่อครับคุณผู้ชม เอายังก็ไปต่อนะอ่าโอเค จบ